แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศมีดังนี้ 1. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้ 2. สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจน เช่น หากต้องการแสดงภาพจำลองแผนที่ทางหลวงประเทศไทย ควรใช้สื่อโสตทัศนวัสดุ 3. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง เช่น ติดต่อขอดูเอกสารใบลาน จากหอสมุดแห่งชาติ 4. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ เช่น ใช้บริการระบบชั้นเปิด ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ คช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหา และรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ เช่น เวลาจำกัด ทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และขอบเขตเนื้อหากว้าง ทำให้ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้